ตอนนี้เก็บตัวคูณคูณ6ไปแล้วนะ อ่ะ เอจ่ายมาดอกนี้ ไป 60 บาท อีก 4 หมุนว่ะ มาอุ้ย เพิ่มลองหมุน 2 หมุนนะโอ้ยลงมาอย่างนี้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 เบ็ด500 บาทก็เล่นเบ็ดต่ำๆไปก่อนนะ อ่ะ30 หมุนหมุนไป เกมนี้เคียเคยมาเล่นแล้วนะ มันก็แตกดีนะ ตอนนั้นมากับสูตรอะ ตอนนี้ไม่ต้องมีสูตรแล้วนะ มาปั่นเลยนะ มาดูกันว่าเบ็ด5ไม่ใช่เบ็ด5ดิ ทุน 500 เนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่านะครับไปก่อนคอมโบมาก่อนนะ เกมนี้สเกตเตอร์สี่ตัวนะเข้าฟรีเกม อ่ะ เพชรตัวแพงคูณสีไว้ดองนี้ร้อยหกสิบโอ้โหมาถึงก็จ่ายเลยนะดอกนี้ร้อยแปดสิบเก้าบาทรับมาก่อนนอนเนาะปะเกมนี้มีซื้อฟรีสปินด้วยนะ ลองมาจัด ลองมาซื้อกันได้นะเกมนี้นะ หมุนหมุนไปก่อน นะ ตอนนี้ หาฟรีเกมก่อนนะ ไปหืมจะแกตเตอร์มาสามตัว ทำไมไม่มาสี่ตัวไปเลยวะอ่ะ คอมโบไปก่อนจะแกตเตอร์ลงมาสองตัวปะเอ้าลงมา คอมโบ ต่อคิวกับละครั้ง ดอกนี้ เอ้ายังไปต่อมีเลมอนมานะ ดอกนี้สี่สองบาทรับมา ไปโอเคมาดอกนี้ โอ้โหไป ก็ เฉย ๆ นะ ตอนนี้ก็จะลงไปทุนแล้วนะ โอ้โห เออาสามสิบหมุนผ่าน โอ้โหทุนก็ยังเหลือห้าร้อยเท่าเดิมนะ อะลองดูดีกว่า อยากซื้อซื้อเบ็ดหกบาทอะซื้อ 450 มาดูกันนะว่ามันจะเป็นไงนะ ซื้อเบ็ดหกบาทไปนะปะจะเหลือทุน 50 บาท แต่เรียงกันสวยนะโอ้โหเพชรตัวแพงโอหยเลมอนเต็มแถวเต็มกระดานคูณ2ไป108 บาท เอยังมาต่อคูณ 3 ไปอีก 9 บาท เก็บตัวคูณทำคอมโบไปก่อนนะ ดอกนี้เท่าไหร่ 147 บาท โอ้โหรับมานะ ซื้อไป 450 บาทนะเบ็ด6บาทอะ่ะ มันจะแตกหรือเปล่าเอ้าเพิ่มสปินไปด้วยนะ แล้วลงมาทำคอมโบหน่อยอุ้ยเพชรตัวแพงเอละครั้งดอกนี้ 246 ยังมาต่อคูณ5ไป270 โอ้โหตอนนี้ ตอนนี้เรากำไรแล้วนะ กำไรร้อยกว่าบาทนะโหห้าร้อยสิบหกบาทรับมา ไป อีกสี่หมุน ขอคอมโบชุดใหญ่ๆโอ้โห อะไรวะเนี่ยโหกำไรนะ แต่กำไรน้อยนะร้อยกว่าบาท ไป เอาไงเดียเบ็ดแปดบาท ซื้อหกร้อยอ่ะ เบ็ด 9 บาทดีกว่าเลขมงคล อ่ะ ลองซื้อดูนะ 675 บาท มาดูกันว่ามันจะกำไรหรือเปล่านะ 4 ตัวเข้าฟรีเกมนะ แต่ซื้อยังไงก็เข้า โอ้โหสเก็ตเตอร์เรียงกันสวยขนาดนี้นะ โอ้โห น่าจะกำไรนะ โอ้โห เพชรตัวแพงลงมาอีกแล้ว ดอกแรก 90 บาท รับมาก่อนนะอ่ะอีก 5 หมุน คูณ2เข้าไปทำคอมโบไปก่อนระรังคูณ3เข้าไปอย่างเอา อ่ะ เหรียญยังมาต่อคูณ4ไป 72 บาทคิวกับเคดอกนี้คูณ 5 ไปอีก 90เจยังมาต่อคูณ6ไปแล้วนะโอ้โหดอกนี้ 213 บาทล้ำมาก่อนนะแต่เฮีย ซื้อไป 600กว่าบาทนะโอ้โหดอกนี้ 756 บาทวะเฮ้ยเอาเรื่องนะ ดอกนี้ 756 บาทซุปเปอร์เมกะไปนะ โอ้โหเอาอะอ่ะเจอรี่มาใบโคเวอร์มา โอ้โหยังมาต่อเพชรแถวสองว่าไงเพชรลงมาตัวแพงคูณ10ไป 900โอ้โหหลอกนี้โคตรเอาอะโอ้โห เบ็ด 9 บาท เบ็ดมงคลนะ ซื้อไปอ่ะโอ้โหแตกนะพันแปดสิบาท โอ้โหยังเอาอ่ะไป อีกหนึ่งหมุน โอ้โหระคังมาคูณ 11 74 บาท โอ้โหเป็ด 9 บาท กำไรวะเอาเรื่องนะ อ่ะ ได้เท่าไหร่ 2,218 บาทนะ โอ้โห เอาไงเดียซื้อต่อดิเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบซื้อได้ไหมเบ็ดยี่สิบพันห้าเอาไปดิพันห้าก็พันห้านะ ปะลงมาอีกตัว ลงมาอีกตัว เรียงสวยๆอย่างนี้ โอ้โหจะกำไรหรือกำหมัดมาดูกันนะ ซื้อรอบนี้ โอ้โหแพ็เต็มแถวเลย420 โอ้ยแบงค์ยังมาต่อโอ้โหโคตรเอาอ่ะ ดอกแรก ดอกแรก 540 บาทนะรับมานะ โอ้โหอีก6หมุน โอ้โหสี่หมุนละ โหแตกดอกเดียวเงียบเลย ตัวคูณยังน้อยว่ะ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะตอนนี้หมร้อยยี่แปดบาท แต่เฮียก็กำไรอยู่นะตอนนี้ กำไรพันก็เกือบพันนะกำไรอะ่ะ โอ้โหแต่ขาดทุนนะซื้อเบ็ดยี่สิบขาดทุนว่ะ เอาไงเดี๋ยว มันมีสิบบาทอะ่ะ เดี๋ยว ลองซื้ออีกทีว่า750 บาทนะ อ่ะ มาดูกันว่ามันจะกำไรหรือเปล่านะ ไปสเก็ตเตอร์เรียงกันสวยอีกแล้วนะ อ่ะ ดอกแรกเคไป ขอทำคอมโบเพิ่มตัวคูณไปก่อนนะ ตอนนี้ เอ แถว 2 ไม่มาว่ะ หืมเพชรแถวหนึ่งไม่มา นะ ตัวแพงอู้เพชรมา คูณสามไปดังนี้ร้อยห้าสิบ แต่ตัวคูณทำคอมโบยังน้อยอยู่อ่ะ อ่ะเลมอนมาดอกนี้คูณ4ไป 80โหยจ่ายไม่เท่าไหร่วะอ่ะเอจ่ายมาก่อนดอกนี้ 50 บาทโอ้โหเบ็ด10บาทกับเบ็ด20 ซื้อไม่เกิดนะ ดอกนี้เท่าไหร่320เองอะ่ะ โอ้ยซื้อไปเท่าไหร่วะเนี่ยซื้อไป 750 จ่ายไปสามร้อยยี่สิบจะบ้าแล้ว อัดไปทิ้งปะ่ะ ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะ มันจะเป็นยังไงนะ หืมแต่สเก็ตเตอร์เรียงกันสวยนะ สวยทุกดอกเลยแต่จะจ่ายไหมอีกเรื่องนึงนะค่อยว่ากัน อ่ะคอมโบไปก่อนนะ ขอคอมโบตัวคูณเพิ่มไปก่อนนะตอนนี้ ไป หืม เหมือนจะแห้งอีกแล้วอ่ะอ๋อแบงค์จ่ายมาคูณ 4 ไป 120 เอาคิวยังมาต่อคูณ 5 ไปแล้ว โอ้โหตอนนี้เก็บตัวคูณคูณ 6 ไปแล้วนะ อ่ะเอจ่ายมาดอกนี้ ไป 60 บาท อีก 4 หมุนว่ะ มาอุยเพิ่มลองหมุน 2 หมุนนะโอ้ยลงมาอย่างนี้ คูณ 7ไป140 คิวยังมาต่อคูณ 8 ไป80โอ้โห ดอกนี้เท่าไหร่ 220นะ น่าจะกำไรนะเปิดนี้นะ อ่ะเหรียญมาเต็มแถวคูณ 9 ไปดอกนี้พัน8 0หูยอย่างเอา อ่ะัน8 0อ่ะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่อง เอาระคังเต็มแถวคูณ 10 ไปพันสองโอ้ย บิ๊กวินทุกรอบดอกนี้ มาอีกพันสองโอ้โหอย่างเอาอ่ะไปหมุนสุดท้ายขอคอมโบหน่อย ไม่คอมโบนะ แต่ก็กำไรนะ อ่ะ ตอนนี้เฮียก็กำไรมาประมาณ 2,500 นะ เฮียขอซื้ออีกรอบหนึ่งอะลองซื้อเบ็ด30 เท่าไหร่วะ เฮ้ยซื้อได้เนี่ยแล้วเบ็ด40อะซื้อแบบอออินอะอยากลองเอา้าซื้อแบบอออินไปเลยสิครับ มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะอออินเหลือ 50 บาทนะโอ้ยวัดดวงกันไปเลยนะดอกนี้ แต่เฮียกรรมทุนมา 500 นะ บอกเลยว่าจะเสียก็เสียไม่เป็นไรนะปะใบคอเวอร์มาคูณ 2ทำคอมโบไปก่อนนะ ตอนนี้อีก 5 หมุน อ่ะเพชรกับเลมอนคูณ 3 ก็หกรโอ้ใบคอเวอร์เต็มกระดาน 848 บาทนะ ดอกนี้ โอ้โหพันห้าร้อยแปดบาทจัดมารับมาก่อนนะอีกสี่หมุนสุดท้ายนะ ไปโอ้เพิ่มรอหมุนอีกสองหมุนนะโอ้โหอย่างเอาดอกนี้เอกับเลมอนมาคูณหแปดร้อ้โหเหรียญเต็มแถวเต็มกระดานคูณแปดร้อแปดอยสิบะดอกนี้สามพันะ โอ้ยเกมหมู หมูทุบปุกอะ โคตรเอาอะดอกนี้คูณ 7 ไป 840 โอ้โหชุดใหญ่นะดอกนี้จัดปะอีก 2 หมุนนะปะราคาลงมาดอกนี้คูณ 8 ไปพันเก้าโอ้ยขอเพชรลงมาได้ไหมรอบหน้านะ เพชรมาเพ่นเลยนะ เอาเพชรมาเพ่นดีครับดอกนี้ โอ้โหสามพันหก โคตรเอาอะเพนเลยดองนี้โอ้ยสามพันหกซูเปอร์เมกะนะอาดูรวมเท่าไหร่นะ คิดตังเลยอะดอกเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหนีดีกว่านะ เอาวันนี้เฮียก็เอาทุนมาห้าร้อยนะ เฮียบวกมาหนึ่งหมื่นกว่านะ โอ้ยก็ควรจะพอนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาแต่เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบงละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ แตกว่า